สวัสดีกันด้วยนะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเกม MORPG อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเกมดาก้อนเนสก็ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันนะเกมดาก้อนเนสเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนแมปนะเปลี่ยนเควสเปลี่ยนอาชีพมีอาชีพใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะก็เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนนะคือ GM นะหยอกครับหยอก GMD ครับเปลี่ยนทำไมนะมีบัฟใช้ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเออหาที่ไหนได้ถ้าไม่มีบัฟ GM นี่ผมจะลงดันยังไงเนี่ย นี่ต้องขอบคุณเยี่ยมจริงๆ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่นกิจกรรมใหม่นะ ก็เป็นกิจกรรมบอร์ดเกมวอร์นะของซีซั่น7นะ ก็รายละเอียดเนี่ยก็จะคือตามนี้เลยนะคร่าวๆก่อนแรกเนี่ยเรามาดูที่ล่างขวาก่อนนะเนี่ยเห็นคันโยกตรงนี้ไหมเนี่ยคันโยกตรงนี้ เราลองกดกันไปดูอ่มีบอร์ดเกมขึ้นมานะเราลองกดเริ่มปุ๊บนะจะมีเหมือนเป็นตัวเลขนะ เป็นช่องให้เดินนะแล้วก็มี คำว่าการหมุนโรเลตนะโอ้โห เกมมันดีเกิน ไม่เคยเห็นเลยเนะี่ย ก็เราจะทำยังไงถึงจะจะสามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะ ก็คือก่อนแรกเนี่ย เราจะต้องมีอันนี้ก่อนนะนี่เป็นไอเทมโรเลตทิกเก็ตนะซีซั่น7นะ 1 ชิ้นเนี่ย เราสามารถมาหมุนเล่นอันนี้ได้ 1 ครั้งนะ แบบนี้นะ อ่า อันนี้คือใช้ไปแล้ว1ชิ้นนะ ก็คือเราหมุนหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือเราจะได้สุ่มนะครับว่าจะเป็นโจมตีใส่ศัตรูนะ นี่คือเป็นบอทนะ หรือว่าเราจะโดนศัตรูตีกลับนะประมาณนี้ เราสามารถหาไอ้เจ้าไอเทมชิ้นนี้ได้จากไหนนะก็คือ อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นดับจากตามดันและเนสนะ ก็เดี๋ยวผมจะลองไปลงให้ดูว่าเป็นยังไงเราลองไปลงดันกันดูนะเดี๋ยวเราก็ลองไปลงดันดูนะ ว่าหนึ่งดันเนี่ยมันจะดรอปเจ้าที่หมุนในกี่ชิ้นนะ ก็ลองลงกันเลย ซึ่งผมก็จะลงเป็นชั้นเจ็ดนะบอสปลายนะ ก็จะได้เป็นไอเทมนะดูเล็ดเป็นจำนวน 6 ชิ้นนะนี่ฮะไอเทมนี้ 6 ชิ้นนะ แล้วก็เราจะลองไปลงเนสกันดูนะครับว่าเนสเนี่ยดรอปกี่ชิ้นเดี๋ยวเราก็ลองมาเปิดของตัวนี้ดูนะ อ่าได้เป็นดูเลตทิกเก็ต18 ชิ้นนะตรงนี้ก็คือ ดันเนี่ยจะได้ 6 ชิ้น ส่วนเน้นเนี่ยจะได้ เป็น 18 ชิ้นนะเรากลับเมืองกันก่อนนะครับเมื่อเรากลับเมืองมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกัน ต่อ ตรงที่ตรงนี้นะ เป็นเมนู แล้วก็เป็นกิจกรรมนะ รายชื่อภารกิจแล้วก็เป็นภารกิจรายสัปดาห์นะ ก็คือเราจะสามารถรับตั๋วตรงนี้เนี่ย ได้จากเป็นการเคลียร์ภารกิจตรงนี้นะเนี่ยเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็น การลงสุ่มนะ ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยลงแล้วก็จะได้นี้เป็นรูเลตทิกเก็ต18 ครั้งนะ ตรงนี้เลย แล้วก็มีเป็นเน้น 6การนำนะก็ได้ 18 ชิ้น เน้น 6ไคลอนก็ได้18 ชิ้นนะกีนดากอนฟอเรสดากอนนะฮะ แบ็กดากอนการดากอน ดีเซอร์ดากอน อะไรประมาณนี้นะ ก็มาลงเนี่ยก็สามารถได้รับเป็นจำนวนมากเลยนะ อ่า แล้วก็ยังมีเป็นไนแมร์นะ ไนแมร์ถ้าลงเราก็สามารถ ได้รับตั๋วตรงนี้เหมือนกัน และเมื่อเรามีตั๋วรูเลตทิกเก็ตตรงนี้นะ เราก็สามารถไปเล่นกิจกรรมได้ที่ล่างขวาตรงนี้นะ คันโยกเหมือนเดิมนะตรงนี้ กดเริ่มนะ แล้วก็กดหมุนอัตโนมัติไปเลยนะครับมันก็จะเป็นการเล่นนะ ซึ่งเราลงตรงไหนเราก็จะได้โจมตีศัตรูตามนั้นนะ นี่คือหลอดเลื่อนนะ ของเราจะอยู่ด้านซ้ายนะ ก็ผัดกันตีนะ แล้วก็มาดูกันที่ สีขาวเนี่ยคือดาเมจธรรมดานะแอตแทกบวก30 นะ ถ้าลงสีเขียวเนี่ยคือดาเมจจะคูณ8นะ แต่ถ้าได้ลงสีแดงเนี่ยคือเราจะโดนศัตรูตีกลับนะ อ่าประมาณนั้น แล้วก็เรามาดูที่รางวัลก่อน รางวัลเนี่ยเมื่อเรากำจัดมอนเตอร์เนี่ยก็จะได้ของตามนี้เลยนะแล้วเมื่อเราเคลียร์ชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ของตามนี้ ซึ่งบอสพวกนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด 3 ชั้นนะ อ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะ ว่าเป็นยังไงมั่ง One hour later อ่าตอนนี้ผมก็เคลียร์บอสของชั้นที่หนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มาดูกันที่จดหมายนะอ่านี่จะได้เป็นไอเทมประมาณนี้นะ ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของบอสของชั้นที่หนึ่งนะจะได้เป็นบอร์ดเกมคอยตรงนี้นะ นี่ แล้วกดล้วไป ซึ่งบอสแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มความโหดไปเรื่อยนะ เห็นไหม เมื่อกี้เราเคลียร์ชั้นที่1ไปแล้วก็ได้บอร์ดเกมคอยมา1ชิ้น ถ้าเป็นชั้นที่2ก็ได้ 2 ชิ้น ส่วนเคลียร์ชั้นที่ 3 ก็จะได้เป็น 3 ชิ้นนะ แล้วของที่เราได้มาเนี่ยคืออะไรบ้างนะก็จะเป็นอันนี้เลยบอร์ดเกมคอยนะบอร์ดเกมคอยเนี่ยไปแลกได้ที่ NPC ตรงนี้นะตรงนี้เลยนะตรงล่างขวาของเมืองเซียนตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปกันดูเลย ะอยู่ตรงแถวสวนสนุกนะตรงนี้ประตูทางเข้าจะเป็น NPC ชื่อ Story อะไรตรงนี้นะ กดลองกดคุยดูเป็น Event Shop ก็จะมีเป็นของให้แลกมากมายนะ โดยใช้เจ้าบอร์ดเกมคอยเนี่ยตรงนี้ในการแลกอันนี้จะเป็นดอกเกิดในเนสนะ อันนี้ก็จะเป็นนกฟ้าไว้ทรโขงนะอันนี้ก็คือเยลลี่กันแตกของการตีบวกนะครับ อันนี้เป็นที่อัปเกรดแคทม่วง อันนี้เป็นตั๋วลง หาของทองนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดฟ้าแบบสุ่มอาชีพนะ อันนี้ก็จะเป็นชุดฟ้าสุ่มของเฉพาะคานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตั๋วลงซันเซ็ตนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นที่โวซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โวเจดส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มซิลฟ้านะเฉพาะคาสเลยนะถามว่าแลกอันไหนคุ้มนะสำหรับผมเนี่ยก็คือใครที่ยังไม่มีชุดฟ้าเนี่ยก็มาแลกอันนี้นะ จะถือว่าคุ้มมาก เป็นกล่องซันเซ็ตเนี่ย เป็นชุดเฉพาะคัสเลยคือสุ่มส่วนแล้วก็สุ่มสกิลเฉยก็ถือว่าเด็ดอยู่นะในกิจกรรมนี้ แล้วก็จะมีเป็นไอเทมโบดากอนเจนนะคืออันนี้มันแพงมากนะ ถ้าเราไปหาซื้อใน a อเนี่ย คือราคา 50 60 ถึง 70 เลยนะอันเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ อันนี้สำหรับใครที่ต้องการโวเจนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นซิลฟ้านะครับ เป็นซิลฟ้าที่สุ่มตรงสายเลยนะครับ เป็นเฉพาะค้านนะ แต่ว่าจะสุ่มเป็น4สกิลนะครับ ก็โอกาสสุ่มสกิลเอฟเฟกเนี่ยก็จะเป็นเริ่มที่ 86ถึง300%เลยก็ถือว่าเด่นอยู่ ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากจะแลกของเนี่ย ก็มาแลกได้ที่ NPC คนนี้เลย ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะ จนถึงวันที่ 4กุมภานะ ก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะฮะ แล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนนะ ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลย เช่นอยากจะให้ผมทำของสอนทำของอะไรแบบนี้ก็สามารถพิมพ์บอกมาได้นะ หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ลองพิมพ์ดูนะ ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับ